นักสู้เกิดมาสู้ไม่เคยถอย ถึงแม้รู้ว่าจะตายถึงจะยังไงก็ไม่จอยรู้อย่างเดียวคือต้องทำดีต่อไป แม้คนจะมองไม่เห็นแต่มันก็ดีต่อใจ ทุกคนรวยคนจนมันมีสิทธิ์เท่ากันฮีโร่ช่วยได้ทุกคนตั้งแต่อาทิตย์ถึงวันจันทร์แค่บอกมาคำเดียว เดี๋ยวจะไปหาให้ทันควัน คนมีความสุขมอบให้ความทุกข์นั่นแหละ คือการแบ่งปัน